จะปลูกแล้วมันก็จะรัดขึ้นฟ้าแล้วก็จะไปฆ่ายักษ์กันต้น สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนปาริตาค่ะสำหรับแปลงปลูกอันนี้นะคะเราจะปลูกถั่วฝักยาวกันเดี๋ยวลืมต้นถั่วอันนี้คือต้นถั่วฝ จะมีแตงกวาอยู่ทั้งหมด เฮ้ย แตงกวาเอ่อตัวฝักยาวแปดต้นนะคะแล้ว เป็นปุ๋ยหมักนะคะที่ได้จากเศษหญ้าฟาง แล้วก็ขี้วัวหมักไว้นะคะเวราก็จะเอาไปเป็นปุ๋ยรองปลูกกันเอไม่ใช่ไม่ใช่อุปกรณ์สู ไปดูได้ที่การปลูกแตงกวา นะคะ เาต้องเลื้อยขึ้นมาตามการปลูกถันัยานะคะ ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะ และอย่าลืมกลับมาดูคลิปการเจริญเติบโตของต้น ถั่วฝักยาวด้วยนะ วันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย